te la ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแคปแอนด์โครนะคะวันนี้ก็จะมากินอาหารกันนะนี่นะคะน้องเซล่านะคะอายิ้มหน่อยสิคะหน่อยสิเขาบอกว่าอันนี้ก็จะมีเป็นความหวานแล้วนะคะเป็นระดับความหวานก็จะมีเขียนเป็นระดับเนาะอันนี้ก็เป็นสลัดนั่นเองนะคะ จานนี้นะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นซุปอ่ะแล้วก็ต้องแล้วก็มีกุ้งอันนี้ด้วย กินกันยังไงอันนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นหอย แบบนี้เห็นไหมน้ำไหลแล้วก็เป็นการกินอย่างนี้ค่คะคือบีบมะนาวเข้าไปค่ะ ไม่เคยกินหอยแบบหอยแบบสดๆอีก ันจะแบบกรุบกรุบกรุบกรุบอ่ะโอ้เซล่าร้องเซล่าไม่ยอมกินเลย เซล่าดูกุ้งแล้วดูกุ้งแล้วเห็นกุ้งไหมคะเนีนกุ้งเต็มไปหมดเลย เห็นไหมลูกเห็ไหม ทำอะไรกันอยู่บ้างพี่รู้ เต็มไปหมดเลย แล้วกลับแบบว่าจนห้างจะปิดแล้วนะคะแล้วตอน แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อนมให้เซล่าก่อน เพราะว่าไม่ได้เอานมมาเยอะนะคะ เซล่าร้องหิวตลอดทาง อนนี้นะคะ ก็กลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อกี้น้องเซล่านอนในรถนะคะ แต่ดูตอนนี้นะคะ โอ้โห มีความซุกซนลาไม่ลมไม่ไม่ลม